คลิปนี้พามาชม iPad Air รุ่นที่ 4 และ iPad Pro ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2020นะครับในการใช้งานร่วมกับ external hard drive มีข้อมูลตรงจุดไหนที่เราควรจะทราบบ้าง และผมมีตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชันมาให้ชมด้วย ไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับผ มต้อมไอมดนะครับหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่ได้รับความนิยม นั่นก็คือในเรื่องของตัวเก็บข้อมูลภายนอก หรือว่า external hard drive นะครับ ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ external hard drive ที่เป็น solid state ซึ่งจะเชื่อมต่อกับ iPad Air รุ่นที่4นะครับ ต้องบอกก่อนว่าทั้ง iPad Air รุ่นที่ 4 แล้วก็ iPad Pro 2018-2020 นั้น มีความสามารถแบบเดียวกันนะครับ แต่ผมจะทดสอบบน iPad Air รุ่นที่ 4 เป็นหลักนะครับ มาดูการทำงานว่าทำงานอย่างไรรองรับไฟล์ s y ส t ต m มของฮาร์ดดิสแบบไหนบ้าง แล้วก็มาดูตัวอย่างว่าถ้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ากนั้นการตอบสนองและประสิทธิภาพการทำงานจะเป็นอย่างไร ผมพาชมในคลิปนี้เลยนะครับในฮาร์ดดิสนี้เราจะมีอยู่ 3 partition นะครับ ได้แก่ partition แรกที่เป็น mac os x10 อันดับที่ 2 เป็น apple file system นะครับ หรือว่า apfs แล้วก็ partition ที่ 3 จะเป็นของ exFAT นะครับ format เสร็จนะครับ เดี๋ยวผมจะก๊อปไฟล์ลงไปทั้ง 3 drive นะครับ อันนี้ mac os x10 อันนี้ apple file system แล้วก็อันนี้ ex flat นะครับ 3 อัน แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าไฟล์ทั้ง3 drive ตัวนี้ iPad OS 14 จะมองเห็นไฟล์ข้างในนี้หรือเปล่า และเราสามารถตัดต่อพวกไฟล์วิดีโอต่างๆ แก้ไขรูปภาพได้โดยตรงจาก SSD ที่เราต่อเข้าไปได้หรือเปล่านะครับ เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB-C ด้านข้างนะครับ จากนั้นเราลองเข้าแอปพลิเคชันไฟล์ สิ่งที่เจอนะครับในแอปพลิเคชันไฟล์นะครับมองเห็นอะไรบ้างในนี้นะฮะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ไฟล์ซิสเต็มเป็น Apple File System ก็มองเห็นนะครับ Mac OS X10 ก็มองเห็น EXFAT ก็มองเห็นเช่นเดียวกันนะครับและหลังจากที่เราทดสอบฟอร์แมตไฟล์ฮาร์ดดิสก์นะครับ ส่วนหนึ่งให้เป็น NTFS ซึ่งไฟล์ NTFS นั้นจะใช้ในฝั่งของเครื่อง Windows นะครับ เพราะว่า iPad OS ไม่สามารถอ่านไฟล์ System ที่เป็น NTFS ได้นะครับ จะอ่านได้เฉพาะ Mac OS X10 Apple File System แล้วก็ EXFAT ที่เราเคยแสดงไปให้ดูกันก่อนหน้านี้นะครับ นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปว่าถ้าฮาร์ดดิสของใคร format file system ให้เป็น NTFS จากฝั่ง Windows ตัว iPad OS จะไม่สามารถอ่านไฟล์ หรือว่าแก้ไขไฟล์อะไรได้เลยนะครับ ถ้าใครไม่มีเครื่อง Mac และใช้ Windows ก็แนะนำให้ format ให้เป็นไฟล์ exFAT เพื่อที่จะให้สามารถใช้งานร่วมกับทั้ง Windows แล้วก็เครื่อง iPad ได้นะครับ แต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะฟอร์แมตเพื่อให้ใช้กับ iPad โดยเฉพาะเลย แนะนำว่าให้ฟอร์แมตเป็นไฟล์ System ที่เป็น APFS นะครับ ซึ่งไฟล์ System ตัวนี้ถือว่าเป็นไฟล์ตัวใหม่ล่าสุดของทาง Apple นะ ลองเข้าไปดูข้างใน ก็จะเห็นไฟล์ต่างๆ ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองใช้แอปพลิเคชัน ดู เราจะใช้แอปพลิเคชัน Luma Fusion นะครับ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการตัดต่อวิดีโอ ให้เลือกไปที่มุมบนซ้ายสุดครับ แล้วก็เลือกเมนู add slash edit source นะครับ จะมีคำว่า available กับ in use ตรงนี้ใช่ไหม ให้เราเลื่อนไฟล์นะครับ มาอยู่ฝั่งขวาแบบนี้ เลื่อน music มาอยู่ฝั่งขวา นะครับ แล้วก็กด back กลับไป คราวนี้แท็บอีกทีนึง เราจะเห็นว่าเมนูต่างๆครับ อยู่ตรงนี้ละ เราจะเห็นเมนูไฟล์นะครับเลือกไปที่ไฟล์ จากนั้นเลือกไปที่ add link to folder เห็นไหมครับว่าเราจะเห็นฮาร์ดดิสที่เราเชื่อมต่อเข้าไปตรงนี้นะครับจำได้ใช่ไหมครับว่ามันมี3 partition ที่เรา format เข้าไป เราก็เลือกไปที่ apfs นะครับ ใน drive ที่เป็น RD ตัวนี้ แล้วก็เอาเลือกเสร็จสิ้นหลังจากนั้นครับพอเราเลือกไปที่เมนูไฟล์เนี่ย เราก็จะเห็น hard ดดิส APFS ตัวนี้ของเราเนาะเราก็เลือกเข้าไปเห็นไหมครับ ในนี้มันจะมีโฟลเดอร์ โฟลเดอร์แรกนะครับก็จะเก็บไฟล์คลิปพวกรูปต่างๆนะครับ ในนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้ได้เลยนะครับ กดแบ็กกลับไปก็จะเห็น โฟลเดอร์เพลงนะครับ เดี๋ยวผมจะลองสร้างโปรเจกต์ขึ้นมา กดเครื่องหมายบวกมุมล่างซ้าย กดเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างโปรเจกต์ เราเลือกไป a p f s เลือกโฟลเดอร์ที่เป็นวิดีโอ เราเลือกตรงนี้ แล้วเราไฮไลท์เอามาเฉพาะบางส่วนนะครับ กดลงคลิปที่ 2 เราจะเอาส่วนนี้ ส่วนนี้ เลือกลงคลิปที่ 3 จะเอาแค่ส่วนนี้ แล้วก็เลือกลง เห็นไหมครับว่า คลิปวิดีโอจากทาง SSD ตัวนี้ที่เราเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB-C นะครับเราสามารถนำเข้ามาแก้ไขตัดต่อได้เลยนะครับ โดยที่ไม่ต้อง Copy ไฟล์ลงมาที่ iPad ของเรา ลองใส่เพลงเข้าไป คลิกฟังเสร็จปุ๊บเนื้อหาเพลงก็มาเลยนะ เราจะได้รู้ว่าเป็นเพลงอะไรเลื่อนได้อ่าโอเค เราอยากจะได้เพลงใช่ไหม เราก็ปึ๊บ ลงมานะครับ เลื่อนตำแหน่งมาหน่อย อยู่ข้างล่างสุดนะครับอ่าทั้งภาพทั้งเสียงนะครับกดแชร์มุมล่างขวาเลือก Movie แล้วเราก็เซฟไปที่โฟโต้นะครับแล้วก็เลือกตั้งค่าว่าจะเป็น resolution เท่าไหร่ แล้วกดส่งออก และหลังจากที่เรา Export ไฟล์ออกมาจากแอปพลิเคชัน Luma Fusion นะครับไฟล์ก็จะถูกบันทึกไปยังแอปพลิเคชัน Photo ของ iPad OS เราสามารถที่จะเปิดดูไฟล์เหล่านั้นได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างที่เราได้เห็นมีทั้งภาพทั้งเสียงออกมา เราก็จะนำไฟล์ตัวนี้สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นไปใน YouTube อัปโหลดขึ้นไปใน Facebook หรือว่าจะทำการส่งต่อนะครับไปยัง Google Drive ก็ได้นะครับผมต่อไปผมจะพามาลองทดสอบในฝั่งของแอปพลิเคชันตัดต่อรูปแล้วก็ ตกแต่งรูปภาพนะครับ ผมจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Pixel Meter แล้วก็ Affinity Photo นะครับ Pixel Meter ตรงนี้นะครับ เราเปิดขึ้นมา เราจะเห็นฮาร์ดดิสที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับ เปิดเข้ามาเลยครับ เลือกภาพที่ต้องการตัดแต่งได้เลยนะครับ ผมเปิดไฟล์นี้ขึ้นมา แล้วผมสามารถเลือกไปที่ ML เห็นไหมครับ แต่งสีได้เลยนะครับ จะเพิ่มความคมชัด จะลบนะครับ ลบภาพตัวนี้ออกเห็นไหมครับ หายไปจะลบภาพตัวนี้หายไปนะครับ อันนี้เป็น การตัดแต่งรูปภาพเพิ่มแสงเพิ่มเงาปรับเปลี่ยน ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถทำได้เหมือนกัน สิ่งที่ผมกำลังแสดงให้เห็นก็คือ เราสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้บน iPad Air นะครับรวมไปถึง iPad Pro ด้วยนะครับเปิดไฟล์โดยตรงจากฮาร์ดดิสขึ้นมาแก้ไขได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะเลือกแชร์ครับผม แชร์รูปแล้วก็บันทึกไปยัง โฟโต้ นะครับ ของเราได้เลยนะฮะ เรามาดูที่แอปพลิเคชันโฟโต้หรือว่ารูปภาพของเรา นะครับ เนี่ย เราจะเห็นรูปที่มีการแต่งนะครับ ที่มีการปรับแต่งเมื่อกี้ อันนี้มันจะเรียงตามวันที่นะฮะ เห็นไหมครับ นี่คือสิ่งที่เราแก้ไข เราก็สามารถนำรูปนี้ครับ ไปใช้งานต่อได้เลยนะครับ ให้ดูอีกสักตัวอย่างครับ เป็นแอปพลิเคชัน Affinity Photo มันจะมีความคล้ายคลึงกับ Photoshop ตัวนี้จะสามารถใช้งานได้ทั้งเครื่อง Mac เครื่อง iPad นะครับ เปิดขึ้นมา กดเครื่องหมายบวก แล้วก็เลือก Open from Cloud ครับ แล้วก็เลือกไปเมนูมุมบนซ้ายครับ แล้วก็เราจะเห็นฮาร์ดดิสที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับ ผมลองเปิดจากฝั่ง Mac OS X10 บ้างนะครับ เราก็จะเห็นไฟล์ที่อยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับ ผมขอเลือกไฟล์ที่เป็นสายแล้วกัน เป็นสายตัวนี้ขึ้นมานะฮะ เห็นไหมฮะ เราสามารถที่จะใส่ สามารถใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ได้นะฮะ Photoshop เลยนะครับ เพิ่ม text เข้าไป อยากจะเปลี่ยนสีให้ text ็นสีขาวก็ได้ครับ อื่นๆ ให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ มีเป็นเลเยอร์ให้ด้วย เผื่อใครจะแต่งรูปเป็นหลายๆเลเยอร์นะฮะแชร์ภาพออกไปนะครับ เลือกมุมบนซ้ายแล้วจากนั้นเลือกไปที่ Export นะครับเซฟเป็น JPEG นะครับแล้วก็เลือกไปที่แชร์ล่างซ้ายครับ แล้วก็บันทึก Save Image นะครับ เราเข้ามาดูที่แอปรูปภาพ จะเห็นว่านี่ครับรูปที่เราแก้ไขเมื่อกี้ จากฮาร์ดดิสตัวนี้ถูกเซฟลงในเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ไฟล์จากที่อื่นก็สามารถทำได้ นี่ครับ คือข้อดีของเขานะครับ นี่เป็นข้อมูลหลักๆนะครับก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าใครที่กำลังมีข้อสงสัยในเรื่องนี้อยู่ว่า iPad นั้นจะใช้งานร่วมกับ external hard drive อย่างไร ผมแสดงตัวอย่างให้ได้ชมกันแล้วนะครับผมส่วนถ้าใครยังมีข้อสงสัยอยู่ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและอย่าลืมครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมต้อนมดขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ